การตายดี ในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยก็หมายถึงว่าในกระบวนการตายอันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องทุกข์ทรมานเกินไป และเขาได้รับการดูแลสนับสนุน ให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ โดยที่เชื่อว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้สร้างความทุกข์หรือว่าเป็นภาระให้กับใคร ทางกลุ่มพิสฟูเด y เราทำงานเรื่องการเตรียมตัวตายแล้วก็การดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยมา10กว่าปี หลังๆเนี่ยเราก็เริ่มพบว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะ คนที่อยู่ในระยะท้ายเนี่ยก็ตายดีได้ยากขึ้น แม้ว่าจะมีความรู้ แม้ว่าจะมีทักษะนะคะแม้ว่าจะเข้าถึงระบบสุขภาพก็เป็นเหตุให้เรามาดูว่า แล้วมันจะมีรูปธรรม หรือกระทั่งว่ามีรูปแบบอะไรที่เราจะสนับสนุนหรือเกื้อกูลให้คนเนี่ยได้เข้าถึงการตายดีได้มากขึ้น ชุมชนกุณาก็เป็นแนวคิดและปฏิบัติการครับสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม หรือเรียกว่าชุมชนเนี่ยนะฮะ จากงานวิจัยแล้วก็จากประสบการณ์ของการดูแล ผู้ป่วยระยะท้ายครับผู้ป่วยเนี้ยถึงเวลาช่วงท้ายของชีวิตนะครับ เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชน มากกว่าบุคลากรสุขภาพเสียอีก เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ตัวเราและคนที่เรารักจะมีช่วงเวลาช่วงท้ายที่ดีเนี่ยก็อาศัยชุมชนรอบข้างเนี่ยแหละครับที่สามารถที่จะรับมือได้นะครับมีความรู้มีทักษะ รู้ว่าจะปฏิบัติดูแลกับเราอย่างไร มันก็มีหลายระดับของการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูแลนะ เราจะมองว่ามันเป็นวงกลมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราก็ได้ ถ้าเรามีภรรยานะมีสามี มีเพื่อน คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มแรกที่เขาควรจะรู้ว่าจะดูแลเราอย่างไรกลุ่มถัดไปก็อาจจะเป็นชุมชนที่ห่างออกมา เช่นญาติห่างๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานให้เขาสนับสนุนการดูแลได้ อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกลุ่มที่ 3 ก็เป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นทางการมากขึ้นในชุมชนนะครับเช่นอองค์กรท้องถิ่นนะครับ อบตอบจอสมอะไรเงี้ย อาจจะมีชุดสิทธิประโยชน์ หรือว่าบริการบางอย่างที่หน่วยงานในชุมชนนั้นเนี่ยเสนอให้นะครับ กลุ่มที่ 4 ก็เป็นระบบบริการสุขภาพซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลที่เราสังกัดหรือว่าหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ๆ เรา วงนอกสุดก็จะเป็นนโยบายของท้องถิ่นหรือของรัฐบาลนะครับที่อาจจะดูแลในภาพกว้างอย่างเช่นการศึกษาโรงเรียนทุกแห่งสามารถที่จะสอนนักเรียนนักศึกษาให้สื่อสาร หรือว่าคิดถึงเรื่องชีวิตและความตายวางแผนกันได้ อาจจะรวมถึงนโยบายอื่นๆเช่น ถ้าเป็นกระทรวงแรงงานก็อาจจะมีสวัสดิการนะในการหยุดงานมาดูแล คนในครอบครัวหรือว่าอื่นๆมันเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเรื่องการตายนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะนโยบายเหล่านี้ก็จะต้องดูว่าจะมาสนับสนุนความปรารถนานะครับที่มันเหมาะสมได้อย่างไรบ้าง เราทำเรื่องของชุมชนกรุณามาประมาณ 5 ปีนะคะในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราทำงานกับเรื่องของความรู้ค่ะ เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนชุมชนกรุณาในประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดก่อน แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีรูปธรรมที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการที่จะทำงานเรื่องนี้ ในปีที่ 2 และปีที่ 3เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้เกิดปฏิบัติการ ในแต่ละพื้นที่นะคะพอปีที่4เนี่ยเราก็เริ่มขยายพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณาเพิ่มขึ้น แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันขาดข้อต่อนะคะระหว่างชุมชนกับระบบสุขภาพ ในชุมชนเนี่ยก็มีคนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในระบบสุขภาพ เราก็เห็นตัวละครมากมาย เราก็เลยได้สร้างกระบวนการชุมชนขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้เป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนหรือภาคสังคมเนี่ยกับระบบสุขภาพ เป็นเจ้าหน้าที่รพสตเป็นพระนะคะ ะเป็นจิตอาสาหรือใครก็ได้ที่รู้สึกว่า เออเขาลุกขึ้นมาอยากจะทำอะไรดีๆ เพื่อชุมชนนะคะ แล้วก็มาฝึกฝนทักษะการเป็นกระบวนการชุมชนนี่แหละ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาทักษะเหล่านี้เข้าไปทำงานกับชุมชนของตัวเอง โดยเราหวังว่าด้วยประสบการณ์และบทเรียนของเราที่ผ่านมาเนี่ย จะทำให้หลาย ๆ ที่เนี่ยนำเอาแนวคิดแล้วก็ เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำชุมชนกรุณาในรูปแบบของตัวเอง แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าในส่วนของกลุ่มพิสฟูเดสแล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา ก็อยากจะทำงานในเชิงนโยบายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเหมือนกับเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนที่สุดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านำเอาคอนเซปต์หรือแนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงกับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยจะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดเรื่องราวดี ๆมากมาย แล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงคุณภาพในการดูแล แล้วก็ได้อยู่ดีและตายดีจริง ๆ มากขึ้น จริงๆแล้วชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันจึงช่วยให้เราเนี่ยได้เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง แล้วก็ได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกัน พี่ก็เชื่อว่าด้วยวิธีคิดแบบนี้มันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมเนี่ยค่ะเข้าถึงการตายดีได้ในที่สุด